อาฮ่า Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวินเนอร์สล็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้านะหรือปู่ย่าตายายก็มาวันนี้อยู่กันกับเกม Fortune Tiger ของค่าย PG นะครับผมยักษ์แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งอันร่ำรวยอันอันอันอันอัน เหนือแสง อันอันรับหลีอันริบหลีริบหลีหาอะไรถุย อัน แสงสว่างพ่างพ่างว่างอันไกลโพ้นยัยเคเอออะไรวะเนี่ยโอเค วันนี้เรามาเล่นกันเป็นเวลา บ่ายโมงสิบห้านาทีนะคุณผู้ชมน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับเรามากันที่ทุนหกร้อยนะ ผมขออนุญาตจัดเริ่มไปที่ยี่สิบก็แล้วกันเนาะเรามาดูที่ว่าวันนี้จะมีเสือดงเสือโดดบ้างไหม ตัวแพงของมันคือตัวนี้นะตัวทองนะรายจ่ายแค่ 3 แถวนะ แล้วก็มีเสือโดด สือโดด แล้วก็จะมีวายแล้วก็จะมีแท่งทองมีจะมีอ่างเปาจะมีประทัดจะมีอะไรเข้าไปสิครับลุย เออเอาวะเอาวะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับวันนี้เกมนี้นะไทยคือไทยคืนฟอร์เจอร์ถุยไทเกอร์ฟอร์จูนเออ เอาละวะโดดไปเลยไหมละอย่างอย่างอย่างอย่างเก็บวายเข้าไปได้ส้มหนึ่งดอกแล้วก็เงียบกริบ เออได้ส้มไปอีกหนึ่งดอก แล้วก็โอ้โหวายมาเต็มๆแบบนี้ไม่ได้มีตัวเชื่อมยิเครายจ่ายนะสามแถวตรงแล้วก็ถามแถวนอนโอเคครับผมได้แท่งทองมาหนึ่งดอกครับผม รับไปเลยสี่ร้อยขูนยี่สิบนะ เอาวะเอาวะอย่างนั้นแหละ โดดไหมล่ะยังไม่โดดนะ ยังทำหน้าบึ้งตึงนะ ไอเจ้าเสือ เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเฮียวินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ วายมาแบบนี้อีกแล้ว ส้มได้ส้มวะจะเป็นแถวตรงแล้วก็แถวทะแยงนะเฮ้ย ยังไม่โดดให้เลยสักรอบนะคุณผู้ชม มาดูตอนเสือโดดจะเป็นอย่างไรเอาละครับผม โดดมาแล้ว โดดได้เขาเรียกว่าอะไรวะ จงลื่อจงลื่อครับผมจงลื่ออะไรของกูไม่ใช่ เอาว่าขอมาแบบเต็มจอโอ้โหมาแค่นี้ เฮ้ยไอ้ยัดเค โอ้ก็นานจะโดดทีมมาแค่นี้ยัดเขขอญาตใส่เทอร์โบไปก่อนเลยแล้วกัน ลดใส่ยี่ยี่สิบจะไม่ไหวไปสี่สิบเลย เออ โอ้โห ได้ส้ม ส้มลายสวยแต่ เกือบเต็มจอนะค่ะตัวเดียวเอง เอาโยนขึ้นมาซองอ่ะเอาโยนขึ้นมาสวยงามแล้วก็เป็นถุงถุงทอง ถุงทองคูณ10คูณ10ไหมขอเต็มจอได้ไหมเออมามาอยู่ยังมาอยู่ขออีกนิดนึง เออสามตัวเองมาเป็นวายวายกระถุงทองเย็ดเคเออรับรางวัลกันไปดิคุณผู้ชม ต้องอย่างงั้นเออเออต้องอย่างงั้นอีอ้วนเอ้ยเสืออ้วน ไปต่อ เออสสี่ิบมาดีสสี่ิบมาดีแบบนี้ อุ้ยประทัดมา โยนขึ้นมาทำหน้าบึงตึง ทำหน้าบึงตึง เดี๋ยวไปสอยหน้าหงายยเคโยนแท่งทองให้สักดอกได้ไหมโยนขึ้นมาเออได้แท่งทองยัยเคต้องอย่างงั้นคูณยี่สนแถึง้อย แทงทองมาแต่ข้างนอกหรือไงวะ ไม่มาข้างในเลยหรือไงวะไดจีหลงจงลู่จงลู่จีรี่ จีรี่จังล่าไปต่อครับผมอุ้ยแบบนี้สวยเออโอ้โหขายสองตัว ขาดไปทำไมไม่มาให้เต็มเต็มวะ โยนอีกสักทีดิโยนซองสิ นขออนุญาตใส่ออโต้ไปที่ 30 เออ ใส่ออโต้เป็นประทัดนะ ประทัดจะมาเต็มจอไหม ได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งโอ้โหสุดยอดคูณ10 เข้าไป 2,000 เออ ได้เยอะได้น้อยได้นิดได้หน่อย เอาหมดคุณผู้ชม โยนมา เอ้ยได้พันหก ันหกสวยงาม สวยงาม แล้วตอนนี้จะถึงหมื่นแล้วนะจะแตกหมื่นแล้วนะเออไปต่อไปต่อมีไหมโยนโยนอืมโยนวะเออแปดร้อยไปต่อไปต่อไปต่อรวดเร็ว ไปกันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มันโยน โยนทองอยากให้มันโยนทอง โยนมา แล้วนั่นแหละครับผม สวยงะโอ้โหเป็นส้มเย่งเข้เอาวะส้มก็ส้มวะส้มก็ขอเต็มเต็มนะวะส้มเยอะส้มน้อยเออ ได้แล้วหนึ่งสองสองดอกสามแถวสี่แถวยังไงต่อมาอีกตัวหนึ่งมาโอ้โหไม่ได้คูณสิบนะ เกือบดีนะเมื่อกี้เกือบดีนะ ทำเกือบดีมาสิบรอบมุมสุดท้าย พอกันแค่นี้แล้ววะโอ้สวยงามได้ทองมาอีกหนึ่งดอกเออมาโยนขึ้นมา สือโดดเสือโดดขึ้นมาเอ้ยแม่ทำท่ายึกยักบ่อยเหลือเกินหรือว่าเตะตัดขาซะดีมั้งแม่สองหมุนหนึ่งหมุนสุดท้าย พอ จบแค่นี้ละกันเนาะเออ เฮ้ยขอยอดทุนทวนทวนไหมโยนไหม ไม่โยนว่ะ เอออย่างได้ โอเคคุณผู้ชมลำลากันแค่นี้แล้ววะ